420 บาทแล้วหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้าย โอ้โหก็ได้อยู่นะ500เตือนคลิปนี้ดูไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตาม เด็กน้อยอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีสวีดาดเล่าประชาชีประชีชา ทั้งหลายนะครับผมอยู่กับผมนเฮียคิงจากช่องคิงสล็อตนั่นเอง วันนี้อยู่ในเกมมิสเตอร์ ฮาร์โลวิน นะเกมเก่าแล้วแหละ จากค่าย PG นะครับผม มาถึงไม่ต้องพูดภาพทำเพลงอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็มือผีมา เออ ทุนมาที่พันแปดร้อยนะมันทุนจากเมื่อวานที่ผมเล่นเกมซูชิโออิชินั่นเองใช่ไหม แสงยากแสงเย็นอะมากินจากเกมนี้เอาดีกว่านะดูสิว่าจะได้ไหมเบสสิบสองบาทก่อนนะบผมชุดมือผีอีกแล้วว่ะมือผีอีกแล้วอ่ะสองร้อยยี่สิบสี่บาทผมเบ็ดเพิ่มมาดีกว่าเกมนี้น่าจะแตกดีอยู่นะ นี่หมเล่นในช่วงเวลา 4โมงเย็นพอดีเป๊ะ200 บาทไป เวลาดีแบบนี้นั่งปั่นไปแล้วสแกตเตอร์เข้าสวยงาม เออ แปดหมุนว่าไงวายดึง ดึงไม่ดิดึงไม่ดิ เออชนะหนึ่งร้อยสิบสามบาท เอ้ยมันง่ายๆแบบนี้สิวะ โอ้โหไม่ถึงห้าแถวนะ 137บาท แล้ววายแบบนี้เรียงกันแบบนี้ เออ เอาวะ230 อย่างนี้แตกทุกโลแน่นอนนะผม แตกทุกโลแน่นอน วายเต็มไปหมด5แถวไปดีวะ395บาท เก็บไป เก็บไป ตัวไม่แพงนะผม เกมนี้แต่ว่า แตกดี แตกดี วิ สี่แถวร้อยแปดสิบบาท ได้เวลาเพิ่มเบ็ดแล้วท่านผู้ชม นี่เอาว่าสามร้อยหนึ่งบาท เดี๋ยวลองเบ็ดหนักดูสิเซตเตอร์ได้มาพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทนะครับผม คุ้มนะ เบ็ดสิบห้าบาทเอง ผมเบ็ดสี่สิบห้าไปเลยดีกว่า เทอร์โบปรับ ขอสแกตเตอร์อีกรอบ ก็เตะถึงรอบแล้วเปลี่ยนเป็นค้างคาวโวยบินยังไงต่อ ไม่ได้โ่เอ้ยหัวใจอืออืออือสี่สิบห้าและค้างคาวแบทแมนมาว่ะหกร้อยสามสิบบาท สวยงาม เออปั่นกันรัวๆยาวๆ กด ตึ๊บตึ๊บแล้วสกกตเตอร์ แม่ง ไม่ได้นี่ว่า ออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งนะหัวฟักทองนะ เอ้ยโอ้โหสองตัว นี่แหละ ที่รออยู่ เอ้ยเอาวะปาดมุดวายมาหนึ่งตัวเออโหแย่ รอบนี้ไม่ดี รอบนี้ไม่ดีแล้วเออเอาวะสองตัวละ เก็บไปก่อนสามตัว แต่ว่ายังไม่ได้อะไรเลยนะสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท เออสามร้อยแปดสองพันหกร้อยสิบจะห้าพันแล้ว มือผีมาอู้แตกเรื่อยๆแตกเรื่อยๆแบบนี้แต่ว่าวายน้อยนะ น้อยกว่ารอบแรก ตอนยังไม่เพิ่มเบ็ด เออ น่าเสียดายเลยห้าร้อยยี่สิบห้าบาทหนึ่งพันวิ่งได้พอๆกับรอบแรกเลยนะ ขนาดเบ็ดเพิ่มมาตั้ง หลายเท่าเลยนะ อ่ะ สุดท้าย สแกตเตอร์ รอบนี้ขอโหดขอไวเยอะ ไม่น่าขอ สองหมุนยังไม่ได้วายสักตัว สามหมุน วายหายไปแล้ว เออ วายมา2สวยงามแล้วได้แมงมุมแถมมาด้วย412บาท เฮ้ย เด้งไปเด้งไปนั่นแหละ นั่นแหละ นั่นแหละดึงดึงดึง ไปดิ เออ 420 บาทแล้วหมุนสุดท้าย หมุนสุดท้าย โอ้โห ก็ได้อยู่นะห้าร้อยชิบพันหกร้อย โอ้โห สแกตเตอร์รอบละพันย่างเฮียคิงขอตัวไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม วันนี้มาที่ทุนหนึ่งพันฝาบาทหนึ่งพันกว่าบาทนะ ได้กลับมาห้าพันก็ยังดีนะผมใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ผมด้วยนะครับ เพื่อกำลังใจผมจะทำคลิปต่อไปนะ เออแล้วเจอกัน